การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายโดยทั่วไป เมื่อบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ พบว่าอวัยวะของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเสื่อมถอย การเปลี่ยนแปลงของร่างกายภายนอกที่เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น เส้นผมจากสีดำสนิท เปลี่ยนเป็นสีขาว มีการเหี่ยวย่นของผิวหนังอย่างเห็นได้ชัด ไหลงอ คุ้มลง การได้ยินเสื่อมลง การเคลื่อนไหวร่างกายช้าลง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย มักพบความยืดหยุ่นตัวของหลอดเลือดลดลง มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และระดับฮอร์โมน มีการเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย น้ำในข้อกระดูกลดลง แบบแผนการนอนเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปมักง่วงนอนและหลับตั้งแต่หัวค่ำและตื่นเร็วมาก หรือหลับยากและตื่นเร็ว การทำหน้าที่ของสมองเสื่อมลง มักพบอาการหลงลืม ผู้สูงอายุบางคนจำทางกลับบ้านไม่ได้ มีการตัดสินใจช้าลง ความจำเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตจำชัด แต่ความจำปัจจุบันไม่ดี